แกมาต่อเลยครับบอสไอผมนี่สีชมพูสุดจริงไอหัวแป้งก็ลงมาเอานะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะต้องทำการลงเพื่อไปเอาพักพวกขึ้นมาครับผม นะฮะ ราทำการนะครับเอาถังลงน้ำแล้วครับ พร้อมกับโครงแผ่นะครับผมและด้านหลังผมนะตอนนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้ว โอ้โห เราต้องช่วยกันนะฮะนะใส่เทคนิคลงไปเทคโนพาณิชย์เอ้ยไม่ใช่นะฮะเทคนิคอย่างเดียวก็พอแล้วนี่ครับเห็นได้ชัดนะครับนะและตอนนี้นะฮะอยากจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับ ว่าการทำแพรครั้งนี้นะครับ ผมต้องใช้คำว่า3คูณสสะพานไฮบริด อ่าไฮบริดยังไงมันโคตรไฮไลท์เลยท่านผู้ชมครับ มันเป็นอะไรที่จะต้องนะครับใช้สะพานการลงไปที่น้ำนะครับนะแล้วก็น้ำเนี่ยจะต้องลงไปถึง 2 เมตรพอลงไปถึง2เมตรปั๊บเนี่ยนะแล้วคุณแม่นะครับผมนะคุณแม่ จะต้องทำการลงไปช้าๆนะเพราะเข่าคุณแม่ไม่ดี พอเข่าคุณแม่ไม่ดีปั๊บมันก็ต้องมีการสไลด์ลงไปแบบไมเคิลตังเอ้ยนะนะเดี๋ยวเรามาดูนี่ฮะความเป็นไฮไลท์ของมันตรงนี้ครับอ่ะช่างหนึ่งเป็นไง ปัญหาตอนนี้มีไหม ปัญหาตอนนี้ยังไม่มีค่ะ อ่ายังไม่มี แต่ไฮไลท์ของมันคือ บันไดไฮบริดค่ะ เสียงหายเสียงายบันไดไฮบริด บันไดไฮบริด อ่า บันไดไฮบริดนี้ทำไมต้องใช้คำว่าไฮบริด มันหายมากมันหายมากๆ มันไม่มีใครทำ ยังไม่มีใครทำ ที่แรกที่เดียวนะในประเทศไทย ในประเทศไทย ใช่ค่ะ เพื่อที่จะให้นะผู้ ปวดเข่า ใช่นะค่ะ ได้ลงไปแบบไม่เคลื่อนตังค์ ช้า ๆ เลยนี่แล้วตรงนี้ขั้นขั้นจะเหยียบได้สบายด้วยค่ะ่40เซน40เซนสูงที่ 20อือไม่ไม่ต้องก้าวสูงมากเพรอาะเข่า ไม่ต้องทรมาน ไม่ต้องทรมาน แล้วลงช้า ๆ ได้ น้ำาลงก็ลงได้น้าขึ้นลงได้ ก็เดินได้ เดินได้ค่ะ เพราะเราจะทำเป็น 2 ระบบเลยสองระบบ ถือเป็นไฮบริดคือเป็นทั้งบันไดแล้วก็ซ่อน เวลาน้ำขึ้นเวลาขึ้นมาซ่อนอ่าฮะ แต่พอลงปุ๊บ มันก็จะเป็นบันไดดิ่งลงไป ให้ลูกค้าเดินลงได้ อืม โอ้โห ยากไหมถามแค่นี้ ยากไหมยากไหมไม่ยากนะ ไม่ยากนะ ใช่ค่ะอ่าฮะเข้าใจเข้าใจค่ะนะเราทำการตรงนี้นะฮะ แล้วก็อยากจะบอกว่าการที่เราทำกระไดแบบเนี้ยยังไม่เคยทำที่ไหนมาก่อน และเหมือนกับ และคิดว่าจะผ่านไหมอะต้องใช้ก็ ตัวนี้เขียนแบบไว้เรียบร้อยแล้ว สเกลมันออกแล้ว ถ้าทุกอย่างที่มีแบบ มีสเกลแล้วคิดว่าไม่ยากแน่นอน ไม่ยากนะ ค่ะ ของพร้อมหมดแล้วด้วยรางล้อเรียบร้อยหมดแล้ว อืม แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในวันพรุ่งนี้บันไดไฮบริดค่ะ และเปิดเจอกันครับ วันที่ 4 ในช่วงเย็นวันนี้ ไม่โชว์ไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมครับนะซึ่งสะพานไฮบริดของเรานะใช้เวลานะเข้าสู่วันที่ 4 และแน่นอนครับ เรามาดูครับ ยอดชะโดครับนะเกิดขึ้นแล้วเราต้องทำการเอาขึ้นแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมดูไม่ออกหรอกครับ ว่ามันจะคืออะไร แต่ตอนนี้นะทางช่างดำของเรานะฮะทำการเชื่อมล้อนะฮะล้อนี้นะฮะต้องทำการ สไลด์นะฮะใต้น้ำนะฮะท่านผู้ชมครับ ต้องทำการสไลด์ใต้น้ำเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆ นะฮะล้อนี้ก็เป็นล้อไฟเบอร์ด้วยครับไปครับนี่ฮะเห็นไหมฮะและนี่ทำการนะฮะใช้ล้อนี้นะครับอยู่ได้นานไหมช่างดำล้อแบบนี้ได้นานครับผมเป็นล้ออะไรเขาเรียกล้ออะไร ล้อไฟเบอร์ครับล้อไฟเบอร์นะฮะอย่างดีครับผมนะฮะต้องอยู่ใต้น้ำด้วยปะมอันนี้ต้องอยู่ใต้น้ำไหมครับ อือฮึนี่ฮะเนี่ยดูนะฮะทำการนะฮะต้องทำการตอกและเข้าที่กับมันนะครับล้อของเราจะมีทั้งหมด 2 4 6 8ตัวด้วยกัน นะฮะม่อยู่ให้มันรู้ไปฮะเพราะว่าใต้น้ำด้วยนะครับผม นี่เข้าไปสู่อีกระดับหนึ่งแล้วนะครับผมนะสำหรับการทำงานครั้งนี้นะครับ เรามาดูกันนะฮะว่าล้อไฟเบอร์ที่จะลงไปเนี่ยนะฮะ จะต้องนิ่งนะฮะและแข็งไม่ใช่หมุนไปหมุนมาคือจะต้องนะสร้างระดับให้มันนิ่งและก็มีการตอกให้แน่นนะครับ ผมนะ จากเดิมนะฮะที่จะต้องแบบว่าหมุนไม่ใช่แล้วครับ เราจะต้องทำการยึดติดนะฮะสองฝั่งนี่นะฮะหลายคนนะที่ดูตรงนี้ยังดูไม่ออกหรอครับผมนะ ยังดูไม่ออกนะว่าไฮบริดอย่างไร และจะทำการลงอย่างไร เอฟเฟกหรือเปล่า วันนี้เรามีลุ้นกันแน่นอนนะฮะขึ้นแล้วครับ อืมขึ้นแล้วครับ เราจะทำการสอดนะฮะช่างหนึ่งไปดูระดับครับเอานะครับ ผมนี่ฮะนาทีระทึกใจนะ ว่าทำการสอดลงพอดีไหม อันนี้สำคัญที่สุดครับ จุดนี้สำคัญที่สุดครับท่านผู้ชมครับมุมนี้นะฮะอ๋อแสงโอเคมา ทำการสอดแล้วครับผม และจะต้องพอดีกับล้อนะครับ จะไม่เกิดการเอฟเฟกต์ใดนะฮะ จะไม่เกิดการเอฟเฟกต์ใด ๆ นะครับผม เราต้องทำให้ลงล่องนะครับล่องลางที่เราเจาะไว้นะครับปีนไม่ยกนะ เอาละสไลด์ลงไว้แล้วครับ นี่ฮะ ที่เราพูดกันไว้ว่าไฮบริดมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ ดูออกหรือยังครับ มันต้องต้องเกิดความสไลด์นะครับ และก็เลื่อนใต้น้ำนี่ฮะช่างเอขยับดูฮะเลื่อนเปิดฮะนี่ฮะ หยุดสักครู่ครับ นาทีนี้เหมือนเป็นนาทีระทึกใจที่นะจะต้องทำการใส่ล่องลางนะครับ ผม และ ล้อจะต้องทำการเลื่อนแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ โอ้โห น่าจะเป็นน้ำมันพืช ก็ได้เหรอครับ ก็ได้ครับผมนะฮะแต่บอลแล้วกันโอเคครับทานน้ำมันพืชก็ทอดไข่ดีกว่าครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยทีนี้ เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะทำการลงแล้วนะครับ ผมนะสลับสะพานให้บิดของเรานะครับ เราต้องดูจังหวะนี้นะครับเพราะว่าจะต้องทำการดันเข้าไปนะโอเคสามสองหนึ่ง let's go วู้เทเจเทเจและตอนนี้นะเราทำการนะเอาสะพานลงเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ และตอนนี้หลักให้ทุกคนนะเข้าใจดีนะว่าการที่จะเอาลงนะ ต่อครั้งเนี่ยเราต้องใช้แรงนิดนึง และจะต้องทำการติดให้นะฮะสนิทช่องนะฮะเมตร 60 ต้องลงเป๊ะเห็นไหมครับนะฮะและถังนี้นะจะเป็นถังแค่ขอบเดียวไม่ใช่2ขอบนะครับ ผมเราจะกลับมายังไงล่ะทีนี้ ต้องมีคนเสียสละแล้วลงน้ำต้องเป็นผมไหมผมต้องลงไปใช่ไหม เพื่อทำการให้ทุกคนได้ทำการรอดปลอดภัยครั้งนี้ใช่ไหม ถูกต้องแล้วล่ะต้องมีผู้ภัยแล้วครับบอสต้องเป็นผมแล้วล่ะนะฮะใช่เอาเชือกใช่ไหมอ๋อนึกว่า เนื้อผมจะต้องลงผมอยากลงพอดีฮะผมผมโคตรร้อนนะครับ ไม่ได้ครับ ผมขอเสียสละครับผมนะฮะผมต้องลงนะฮะเพื่อไปดันน้ำลงมานะฮะไม่มีใครห้ามเลยครับนี่ฮะ ไม่มีใครห้ามเลยไปแล้วเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยบอสใจเย็นๆลงจริงครับผมเอากล้องไปไกลหน่อยผมลงแล้วนะครับเอาละครับมาก็พอดีเลยแล้วเลงหนแกมาต่อเลยเลงหนผมนี่สีชมพูสุดเจ๊งไอ้หแป้งก็ลงมาเอานะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะต้องทำการลงเพื่อไปเอาพวกพวกขึ้นมาครับผมนะฮะ ไม่ได้ครับผม ผมจะมาให้ลูกน้องผมเสียชีวิตครับผมต้องไปต่อต่อแพรแล้วครับบอสเอาครับออกมาครับเเ่เาป่สองคนไม่ลงให้เฮียลงเนี่ยนะ เออมาครับผม โอ้ยมดถึงฝั่งโน้นฝั่งโน้นจะติดกับแพรครับบอสป่าแม่งต่อด้วยนู่นน่น ดึงต้นมะพร้าวอยู่ท่านี้แหละเอาเชือกเอาเชือกไปมัดเออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันยังตัดกันได้โอเคโอเคโอเคเอาแนวนี้เลยโอเคนะโอเคเจแล้ว นาบอม ทำได้หมดครับ ที่ผมลงไปเพื่อจะทำการนะครับ ตั้งโซนของแพรให้เข้าระดับให้ทันใจ คุณแม่ครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ผมคุณแม่อยู่ทางนู้นครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นนะครับ แต่คุณแม่ไม่รู้นะครับ ว่าทีมงานธนบอมช่างสีสิทธิ์ของเราอยู่ด้านล่างครับ ที่ทำการทาสีอยู่ เดี๋ยวเราจะถามคุณแม่กันนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับแพรที่อยู่ในระดับตอนนี้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมจาก 100%ตอนนี้อยู่ที่ 85%แล้วครับไปไปดูกันครับ คุณแม่ครับโอเคไหมครับ โอเคนะ คุณแม่หันมาโอเคนะครับ ครับคุณแม่หันมาโอเค พวกเราก็โอเคครับ อยากให้ทุกคนนะครับ ได้ดูกันนะครับว่าความชื่นใจของลูกค้าของเรา ผมบอกไว้เลยครับว่านั่นคือกำลังใจที่สำคัญของทีมงานธนาบอมครับนะฮะแล้วรอติดตามครับสลหรับการทำแพรสะพานไฮบิดจะเป็นยังไง เหลืออีกแค่ 10%เท่านั้นครับท่านผู้ชมครับ รอติดตามครับ